าทาตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางไปถวายเพลิงพระศพของหลวงปู่ทวินสุจินโนนะครับผม ที่วัดป่าสุจินโนอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นครับ ก็ทางเราคิดว่ากำหนดการ ในการถวายเพลิงพระศพของหลวงปู่เทวินนั้น จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นครับผม ก็กำลังจะเดินทางไป ก็อยากให้ทุกๆคนเดินทางไปถึงเร็วหน่อยนิดหนึ่งนะครับ ทางเราก็คิดว่าญาติธรรมทั้งหลาย ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทวินสุจินโตคือจะมาถวายพระเพลิงท่านเยอะมากๆ ก็ต้องเดินทางไปให้เร็วหน่อยนิดหนึ่งนะครับผม thank you ญาติธรรมทั้งหลายนะครับที่ไม่มีโอกาสที่ได้ไปถวายเพล่งประสบหลวงปู่ทวินสุจินโน ก็สามารถที่จะสาธุณตอนนี้ได้แล้วก็กราบไหว้อนุโมทนาส่งหลวงปู่ท่านเข้าสู่ดินแดน พระนิพพานอยู่ณคลิปนี้ได้เลย หรือจะขอขมาลาโทษกับหลวงปู่ทวินสกินโนณตอนนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถทำได้เหมือนกันครับผม เอาญาติโยม วันนี้พระสงฆ์ก็ได้วางไม่ติดเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ไป ขอให้พวกเรานั่งลง